สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนด Account และ Sign in Account ในการใช้งาน Microsoft Excel 2013 ค่ะ โปรแกรม Office ในเวอร์ชัน2013 นะคะ มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถทำงานร่วมกับ Cloud ผ่าน Microsoft OneDrive ซึ่งหมายความว่าไฟล์งานจะสามารถเลือกใช้จากที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ยังสามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้ แม้ว่าบุคคลอื่นอาจจะไม่ได้ใช้ Windows ที่เหมือนกันค่ะ และยังสามารถส่งข้อมูลในลักษณะที่เชื่อมโยง สามารถเปิดดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้รวมถึง เปิดดูไฟล์และจัดเก็บ หรือแก้ไข เอกสารบนระบบคลาวด์ที่มีการเชื่อมต่อไว้ได้ด้วยค่ะ หากโปรแกรม Microsoft Excel ยังไม่มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม ก็จะไม่สามารถใช้งาน ในส่วนของวันไรได้นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะดังรูปนะคะในการเข้าใช้บริการของ Cloud และ OneDrive นะคะผู้ใช้ต้องมี User Account เพื่อเข้าใช้งาน โดยผ่านอีเมลและนำมาเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม เพื่อเรียกคำสั่งได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ วิธีการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ OneDrive โดยผ่านบัญชี Microsoft เช่น Hotmail Windows Live MSN หรือ Outlook ทั้งนี้ OneDrive เป็นพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ที่สร้างรวมไว้ภายใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อไปไว้ที่ OneDrive ได้ง่าย และสามารถเรียกดูข้อมูลจากวันไร v e โดยใช้แอปวันไร v e หรือไฟล์ Explorer ในเดสก์ท็อปการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. จากแท็บไฟล์ผู้เลือกคำสั่ง Account ค่ะ หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะต้อง sign in เพื่อเข้าใช้และเชื่อมต่อกับวันไร v e ทำการใส่อีเมลแอดเดรสค่ะ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ใช้งานค่ะ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Sign In ค่ะ หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรมด้วย Microsoft Account แล้วนะคะ โปรแกรมจะแสดง Account และสามารถเข้าใช้วันไรได้อีกด้วยนะคะ นะคะการเข้าใช้วันไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะ การเพิ่มเติมเซอร์วิสสำหรับการใช้งานบน Microsoft Office เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียน Microsoft Account แล้ว สามารถเข้าใช้งานในส่วนของการเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆ หรือบันทึกไฟล์งานด้วยระบบวันไรได้ทันที แต่หากต้องการติดตั้งบริการเสริมต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อ Facebook YouTube การใช้งานร่วมกับ Office Store การแบ่งปันไฟล์งานต่างๆ เป็นต้นสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ เราเลือกใช้คำสั่ง Account นะคะ หลังจากนั้นทำการคลิกที่ Add a Service เลือก Image and Video นะคะ หลังจากนั้นเลือก Service ที่เราต้องการ นะคะรอสักครู่บริการที่ได้จากกำหนดและปรากฏให้เรานะคะ